สวัสดีครับ พบกับรายการสายวาร์ปนะครับ เอพิโซดที่สามแล้วนะครับ วันนี้วันนี้ผมโดมี่สี่พยา นะครับ จะพาท่านผู้ชมเนี่ย เดินทางไปในอดีต นิดหนึ่ง อดีตอันยาว ไม่ไกลมากในเมื่อต้นปี ต้นปีหน่อย ในเพราะว่า ผมเนี่ยตอนแรกอ่ะจะทำคลิป จะทำไว้เลยทำทำทำไว้ไว้แต่ว่าอันนี้คือนลฟ์อันนี้คือของที่คือดองไว้อ่ะ เพราะว่าตอนนั้นยังยุ่งมากยังจัดระบบนั้นนี่ไม่เสร็จ ก็เลยถ่ายถ่ายไว้ใน Facebook แล้วถ่ายไว้เรียบร้อยอัดสดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จตอนนั้นก็เลย เลยอ่ะเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ลบทิ้ง แต่แล้วว่าด้วยความที่ว่ามีนาเนี่ย ก็ติดจุ้งคือกุมภาก็เรียนเรียนเรียนเรียนนหนักมีนาก็คลมเอกสารอยู่ ก็เลยไม่ได้ทำ YouTube เลย ทำมันทำบ้างแต่ว่า มันมันเป็นคลิปที่ว่าทำแป๊บสองแป๊บเสร็จ เสร็จไม่ได้ทำแบบเล่นใหญ่อลังการงานสร้างร้อยล้านแปดมาก แต่ว่าพอผ่านไปอย่างเช่น มีสาก็เรียน พฤษภาก็เรียน เนี่ยจริงๆเดือนนี้ก็ยังเรียนอยู่ แต่ยัง พอมีเวลามากขึ้น มีเวลามากขึ้นจัดการกับระบบแต่ตัวเองมากขึ้น ผมเดอมมี่สีบยาจึงนำคลิปมี่เก่าแต่ไม่ได้เก่ามาก มือคลิปแรกเออ ลืมชื่อตอน เป็นคลิปเก่าที่พาคุณผู้ชมย้อนไปในอดีต ก็คือย้อนวันวานโคก่อนโควิดระบาดกับที่ตอนนะย้อนวันวานโควิด ระบาดหนัก กับมาร์คปาหุนนะจ๊ะชื่อตอนก็บอกอยู่แล้วนะว่าเราจะย้อนไปในอดีต ซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปดูซองคลิปสดที่ผมไอ้อัดเอาไว้ คลิปแรกอัดเมื่อ 9กุมภาพันธ์วันปี 2563 อัดไว้ปีนี้นี่เองก็คือเป็นคลิปที่ไปพบปะแฟนๆ แฟนที่ชอบมาร์กกัน ไปดูกัน ไปมันด้วยกันเขาก็จะพาคุณไปดู ไปนั่นไปนี่ว่ามาร์คพูดอะไรบ้างอะไรอะไรบ้าง นี่อะไรบ้าง นั่นนี่โน่นอะไรบ้าง ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ย ไปดูไปชมกันนะจ๊ะตะเพราะว่า ผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันมันนานอยู่ มันประมาณประมาณประมาณหนึ่งไตรมาสเลยประมาณประมาณหนึ่งไตรมาสครึ่ง ก็เลยกันหนึ่งไปมาครึ่งอิ่วไม่ได้ออกคลิปมาดู แต่ก็มก็เล่นลูกเล่นเอฟเฟกซีทรงซีจีเยอะนิดนึงอยู่เหมือนกันนะแต่เวลาเขาพูดก็เป็นคนตลกอะ่ะอ่างข่าวนี้ก็แล้วกัน ตลกแบบตลกไร้กาด นะ แต่ ขอบอกแอดมินนิดนึงป่าอว่แอดมิน แอดมินมาร์กเปล่าหุ่นนดจ๊ะ อ่าอันนี้ขอแค่นี้นะจ๊ะ เราบอกเยอะไม่ได้ เดี๋ยว เดี๋ยวเขามาลุมกระลุมทืบ ลุมกระทืบ เดีกยวคนจะไม่ติดตามช่องช่องของผม ก็เลยไม่อยากพูดมาก อ่ะ งั้น เดี๋ยว เราก็ไปดูคลิป เอ่าเขาเรียกว่าอะไรคลิปแรกกันเลยนะครับ ที่ถ่ายมาเมื่อก้ากุมภาพันธ์นะครับ ครับ เราไปชมกันเลย อะไรก็ได้ที่สะดวกครับสีสะดวกนี่ยสีสะดวกสีสะดวกมีมีสีทาบ้านใส่ใส่โปีนสั้นเอเอเล่นะเลยนะไม่เสื้อที่มันทาได้สีทาบ้านใส่มาหาไม่มาจริงอะไรเลยมีไปด่ใน่ีมีมีมีส่ที่ถ่ายตอนปีนเขาโอ้โหโอ้ my god ไไม่มีตังค์อ่ะพี่มาร์กไม่มีตังค์เลยอ่ะพี่พี่ตังค์พี่มาร์กเปให้หน่อย ไม่มีตังค์ไม่มีเหมือนกัน น้องหนูเรียนหนังสือไม่ได้ ไม่มีตังค์ขอจากร้านหนึ่งได้ไหมคะ

เคยใช้เคยใช้เคยใช้เคยใช้บ้านเยอะมากวันวันใช้รศัพท์เ ไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อหรอกค่ะเรีแล้วครับคุณแม่จะไปโอเพนเฮาส์ก่อน จะไปโอเพนเฮาส์จุฬา เดินเหมือนเหมือนง่วงนอนเหมือนคนหลงทางตลอดเวลา แต่เมื่อวานที่ง่วงนอนจริง มีแพนด้าอะไรอะ ไม่ออ่จุกใช่ว่าที่ผมปวดบ่อยๆผมวัดจุกมันดึงหัวขึ้นไปก็ตัดออกสิแต่ห้ามตัดใจนะ เออใช่อย่าตัดใจกันมี่เ่อา่่่ ไมเราไม่เหมือนคนอื่นทำไมหเอนอใช่ไหมไปเล่นหลังกันไปเล่นถ้าถ้าถ้าถ้าเหาือาคนอื่นไม่ใช่ตัวเราอืมไอ้ไอ้แกมมี่ไม่ได้มีแล้วเราต้องมีสไตล์ของเราเออตรงคุกไหมพี่อยากเห็นหน้าคนที่มีตอบผมก็มีคุณนักประชาชนรู้เลยแหลอยากเห็นหน้าคนที่มีตอบตอบรบบรวยต้องพรดเลยโต้ไปเพื่อนไปไม่ต้องชาร์จหรอกว่าเขาจะขอไล่ชื่อใคร ฮะใครอ่ะไอ้เาเลยเนี่ยไอ้เจริงเหรอเนี่ยมันทำให้เรากาบ้าอป่อมจกมุกฮะต้องทำหน้านะไมชิงก็เลยให้ดูเลยจัด Raia. ั้งแต่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้ มาทุกทางครับเป็นไปสุดท้ายวันไหนไม่เป็นจรงจริงนี่งานใบแดงนี่เป็นทั้งโมยออกไปชิบหายเลยวันนี้สี่โมงเนี่ยมันเริ่มแล้วกูถึงบอน ตาแต่ทุกวันที่ไปที่เจอพี่เพลงที่พี่กาเกษตรพูดถึงคนชื่อเพลงไม่ไช้เพ็นเพลงเพลงเพลงเมื่อาเกษตรฉันเจอมาเจอเกเเเกที่คาเฟก่เจเยวเ็มเจอเนยเเเเเสวัสดีครับเบรก คนนี้ชื่อน้องอะไรนะจำไม่ได้หอจำไม่ใอ้อยู่ไปอยู่ดาวที่มาร์กอยู่หลังเข่าค่ะได้ปที่มักน่ากลัวมากอ่ะ เมื่อกี้น่ากลัวมาก งานโดนไปถึงที่มิกซิลอยากเต้นอ่ะเต้นละม่วง ดท้ายไงเป็นเลขหนึ่งเป็คนสุดท้ายเป็นนแทีไดทำไหนไหนเลขหนึ่งคนสุดท้ายดูเนี่ยแล้วทำไมที่แม่ถามไม่ตอบไม่ไม่แม่ไม่ไม่จด้รางวัลที่นี่ไม่ไม่ เกี่ยวจับรางวัลที่แล้วไงใช่ใช่เน่าไปแล้ว วงชวนเลยแม่ระวังก็ให้เลือกซ้ายขวาใช่พี่หนูเลือกคนดวงไม่ดีดวงนกฉันไม่ไงดวงนกเมื่อวานพี่กิงกับพี่พรไปกันเจอฉันไม่เจอฉันแบบพักไปแล้วเหมือนจะโดนเหมือนไปด่าเธอให้ให้น้องไปด่าไก่ด่ไแล้วไม่ไป ไปซะเลยครับพี่ทะเลาะเจอมีมี่บอกไี่สอะไรถส่งนี่แหละ ไม่ได้ไัแล้วเพราะว่าไม่เคยได้เปิดนี่เดี๋ยวเผื่อวันนี้คอยใช่เพราะว่าคอยส่วไปก็คือแค่คำไม่ได้อ่านยังไม่รู้ว่าจะแจกแบบไหนเลยผมไม่ออกเหมือนเหมือนเลือกตั้งอ่ะส้องคนนั้นลงเพลงจีบกันงงมากในนี้้รู้จักใครบ้างที่จำได้นะ

อุอนเ้ยหมดเลือกตั้งอ่ะเหมือนหาเสียงเลือกตั้งไงไม่รู้อ่ะเหมือนหาเสียงเลือกตั้งเลยอ่ะเดี๋ยวโดนรวบนะเป็นนายกค่ะข้าวพี่เป็นนายกเลยได้ เอ้ยพูดมากจะลืมชื่อเลยมันเกิดพีชิมอได้ชื่ออะไรหนชื่ออะไรเกิดพี่ชิมานก็หนู่เหรอเกิอนได้กอนนั่จริงเหรอแกเจอมาห้ารอบเลยเหรอไม่ด้ามบอลล้วเป็นือนัดเจอรอบแรกรอบแรกที่จำได้อันนี้ที่เจอไไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าคุณเจอรล้วน่าจะดูนี้แล้วก็มีสองทางมาทิตย์มาแเมื่อวานเจอเกษตรแฟมเจอวันนี้พี่โอแม่งสปอยไปตั้งแต่ก่อนออกแล้วนะตอนแหนลินพี่โบหัวคูน้องที่เป็นนี่หนูเราเราพูดเลยไปโอ้ยใหญ่ใหญ่มีเวลาไหนอ่ะ ลำใหญ่กำลังมีความลำใหญ่อะหืพี่มาร์กหล่อสุดในบรรดาชั้นม .6 ทั่วประเทศไทยแล้วค่ะแต่พี่ทำไรพี่มาร์กนะ จริง ไม่มีใครหรอกท่าพี่มาร์กแล้วจริงมีม .6 อ่ะ ผมอยู่โรงเรียนโรงเรียนผมมา 6 ปี ไอ้ 5 ปี

ครับตัดได้แต่ครั้งที่แล้วแล้วบีมไม่นี่ให้เหรอจ้ะอุ้ยดอกไม้เน่ายังวันเนี้ยอะไรฮะดอกไม้เน่าเยังฝั่งนี้คิดแคปแต่คิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจะกินแล้วเนี่ยเอาอยากไปลองได้แต่ที่ไม่เป็นเอาเอามาดิเอามาดิเออวันนี้มันมีงานที่ชายน้องที่หน้าพี่มาคือเมื่อกี้แต่มันตรงกับมาคนนี้เมื่อกี้ซื้อคอฟฟี่มาแล้วก็ดือ่ ลืมเอาไม่ใช่จ้าจะเลื่องร้านโอ้ยมีขนมกินแล้วเว้ยแบ่งแบ่งแบ่งลอยไม่ได้ดอกไม้เหรอ ไม่ได้มาตอนไปรามคำแหงค่ะเขาไม่เขาบอกแจกฟรีเขาแจกฟรีก็เลยไปด้วยไม่ไม่ ผมไปเดินเดินเดินตรงตรงแถวตรงแถวเทพธีลาแถวเทพธีลาเขามันมีดอกไม้แบบ ดอกไม้ฟรีผมก็เลยแอบหยิบมาแล้วก็มาให้พี่ไงก็เขาก็เขาเไว้ว่าเขาบอกว่าแจกฟรีแจกฟรีนะคะเอาเลยแอบหยิบจริงจริงพี่จริงๆผมว่าหนูเป็นน้องพี่นะเอาเท่าไหร่พี่เท่าไหร่อ้าวสิบสิบแปดหรือเปล่าใช่พี่แก่ไอ้หนูพี่แก่มากเจ็ดสิบแล้วจริงๆเจ็ดสิบแล้ว อันตกตกตัวตาถูกไว้ไวไคือ คือกว่าจะมาถึง มัน ก็เลยยิ้มาวเลยไหวแล้วค่ะ วันม้วนม้วนสุกก็ทำบุญแล้ว ค่ะ แต่ยังทำไม่อิ่ม ค่ะ ยังเขาไปเก็บจากไหนมาไม่ไม่จริงๆแถววัดเทพแถววัดเทพเอ้ยเดี๋ยวงานงานศพปะเฮ้ยไม่เขามีวางขายตรงข้ามเซเว่นอรแม่ไม่ไม่หไม่อร่อยหรอกใช่ไหมซื้อให้ใหม่ก็เอาะไม่อร่อยหรอกอมอ่พี่น้อยอย่าอ้วนนะหนูไม่อยากมีพี่อ้วนพี่มาพ่อรู้สึกแล้ว ริงหลอกหลอกอุยไม่ยอมจริงพี่จริงจริงจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันอังคารผมแคปรูปเพจโรงเรียนมาให้ดูเลยว่ามหกแต่ละคนหน้าตายังไงแคบหน้าตาผู้ชายมหกเลยไม่มีใครหลอพี่มาลใช่ไหจริงมล้นันรู้เลยในระบบอ่ะมันระบบมันจะมีว่าใครหล่อสุดตีสองลองลงเนี่ยลงนี้ใหม่อ่ะ แปดเก่าของไปที่บวกเจ็ดแปดไปไปรูปแล้วข้อนวัดใช่ไหมติดแล้วใช่ไหมทำไมไม่ติดอ่ะให้ติดติดติดก็ให้ให้เดียวเดียวอย่าให้เดียวอย่าลืมไปสัมภาษณ์แยังนั่งอยู่บ้างพี้นะคือแป้งเลยอะไรอุ้ยจะก็เน่าแล้วเน่าแล้วกูก็จะกลับถึงบ้านแตงแห้งแห้งมากนะตอบได้ปะ มนี่โอเคแน่มากเลยพี่จะไปเลค่างนี้เห้หมดแล้วรู้หังเนี่ยไม่ได้เยาคแม่ใช้คนนีี่เยู่ไรเรยนหมดหัวมันเหมือนสอบ อันนี้หลายรอบมากเลยนะทุกคนบ้านเนี่ยก็ไม่ชอบเขก็ถามดิฉันว่ามันหนาวเล่นทีมันเนาวเดี๋ยวหน้าแตกไม่ถ้าถามจริงๆเนี่ยชอบภูเขาเอาไม่หมุนอ่ะมันไม่แปลกมันเึ้นหลายรอบอ่ะแต่ก่อนนะมาพวกเจอเพลงเจอของคุณพี่ทุกครั้งทำไมอ่ะมันมีน้ำเย็นมันร้อนอ่ะเฮ้ย ไปเม่ดดิมีเหมือนกันอีกประเด็นคือขึ้นเขาอ่ะไม่อทไรชื่อเหมือนกันคนนั้นอะใช่ยี่ยี่คนนั้นอ่ะขาลงไม่เจอตอนแรกจาตเป็นชื่ออะไรเล็กค่ะชื่อเหมือนกันอีกนะปีนี้คนเชียงใหม่พาที่เราไม่ใช่เชียงใหม่พาหลงเออเล็กหลงไงไม่แล้วคือแบบขึ้นมาคนเยอะเลย ขึ้นไปมันแจ่มอ่ะเหรอออกออกมาสองคนสุดท้ายผมเขาหลงหลงเขาุ่มปนั่งจนร้านข้าวเขาบอกว่าครับจะปิดร้านแล้วครับเดี๋ยวจะตัดคลิปอกเี่งให้ผมจะไปที่ไหนลิงหลงเขาเนาะกลับบ้านไม่ถูกไอ้กี้กลับบ้านไม่ถูกแบบมันเจ็บมันไม่ขี่รถไม่ใช่หรอวะคิดว่าแบบรถไม่ติดแล้วไม่มีคน เหลือสิบห้านี้ห้องหนึ่งเอาเสร็จขับไปแล้วทุกนางไปทำที่คุณเลยวะคุณเลยวะจะเปิดดับโอ้โหวนแม่งเขาเลยขี่บนเขาจะว่าที่เขาทำดีมากพาหลงพากินแทนละลายอ่้ได้แม่ไงได้แม่ไงคิดแค่ละลายหัวใจแต่ไปได้มัน เล่นไม่ได้เล่นอะไรแบบโอ้มีคนซื้อน้ำมาให้ด้วย แต่ฉันถ่ายรูปดีมากเลยหวานเถอะโมเดลพี่เมย์หรือเปล่าก็ไม่แน่อาจจะมีของพี่เนย์อาจจะของผู้หญิงก็ได้เออเออเออโองาเยอะมากทุกวันนี้ก็จะแคอแต่กันที่นี่แล้วไหมเออะใครที่สัญญาแร้บผมไว้ว่าการจบผมอ่ะจะเอาอะไรจบไปแล้วครับพี่ ตอนนี้ไงพร้องยาวเวลาแปลวงมารับน้องไม่ไม่ต้องทำให้ครูบอกว่าวัดะจบเลยมีเลยกระจกที่เขาจบไปแล้วอ่ะไม่ต้อง่นี่มาวบอกว่าจบได้หรอวันที่เก้าใช่ไหมคะเดืเออเดี๋ยวแม่แจ้งโอ้ดีนะดีนะดีนะวันจันทร์โอ้ดี ปิดแล้วค่ะ สอบค่ะแม่เก้าสิบสอบเสร็จ สอบมหาลัยอาสามไหนครับอัไหนนครับคุณแม่ ได้อยู่นะ หนูเลิกสอบบปสองเดี๋ยวหนูรีบังไปอาสามคุณแม่คุณแม่แม่คุณแม่ไกลนะคุณแม่คุณแม่อัสามไหนแม่แม่คุณแม่ คุณแม่ก็อาสามไหนครับให้ช่วยแม่บ้างละกไมโอ้โหคุณแม่ไปดอกไม้ยังมาถึงเน่า เน่าอ่ะเน่าดีดอกไม้เน่าอ่ะันนีดอกไมเ่า่ถ้าลาได้จะไปนะถ้าลางานได้จะไปดีแผ่นดินทอง มันมกลเนี่ยเอ่เามาทุบหนึ่งครัมันจะมีทางที่เลยมันเกิดอยากได้อะไรอ่ะอยู่ตลงถวมาว่าอไม่ไม่ที่เราไหรถเบนต้องวเป็นจุดยื่หายกันก็ได้หายกันก็ได้หายกันทั้งโลกยังไม่พอเลยพี่มาร์ หากซีอฮอตวิวได้ไหมจริงนอยากได้เบนซ์ได้รถของเล่นงานอยากได้รถทัวร์ อยากได้รถทัวร์แบกี่คิดในหัวแล้วะไปแทนด้วย้เดี๋ยวซื้อใหจะขอบเุเอาท่นั่งได้เีนั่งได้รานั่งได้แล้วค่เราไปเราเด็กมาตั้งิบกไปที่ขายตังเอาจักรยานนะจักรยานแล้วเบอร์ติดเสียงไม่ใช่จักรยานอ่ะ อางของเล่นเนี่ยพี่นะคะไม่ต้องรอประเด็นเลยโอ้โหข่าวชิบหายเลยเราต้องเป็นแบบพี่ตูนบริสุทธิ์แล้ว ราคนละจุดจุดจุดจุดไม่เป็นไร ไม่น่าในใจพี่มาร์คไหมใช่ฮเอ้าเฮ้ยพี่มาหนูโสดมานานแล้วเนี่ยโสดจนเน่าแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรให้ให้พูดแล้วเนี่ย เน่าแล้วเนี่ยอีกนิดรอน้ำมะพร้าวลงหน้าเลยดะชอบให้โอ้โหจะเป็นคนชอเลยเหรอพี่เต็มนี่ใครนั่งพี่เต็มนี่ใครนั่งครอบครัวเลยใครบ้างอะ ก็แม่พี่สาวคูณมากะตนปู่ย่านะครับอ่าลืมนะวันจบนะเอามาแต่แบบเป้ได้ได้ค่ะมึงตอบมึงตอบเสร็จมันมาเลยค่ะแบบเอาบูมาเอาชิ้นที่เก้าเวิร์กทูตะกุยค่ะไม่กล้าอย่าบันจันทำไม่เป็นปอดผู้ชายหลอกเผู้ชายผู้แบบเยอ บักขี้ปอกช่วยนู้นะปนติดเลยนนู้นอะมหรอกสสินโอ้มาถ่ายสามสิบแวเนี่ยคถ่ายสามสิบเอ็มเแล้วสามสิบเ็วิดีโอไ้นไถ่ายไปทำแชนเนลถ่ยมันต้องมีเขินบ้าง ไลายสดจยู่ด้วยแบกตลอดเลยแมวดเองนะเกดจากแบกตลอดมาตกทุกมุกได้ไหมมาขอมากเลยมาขอ ียงแล้วเนี่ยสิบโอ้แฟนคลับไงแฟนคลับเกินสิบหรือเปล่าแลถึงเหรอ ถึงเหรอนเกินสิบเกินสิบแล้วอะไรางคนที่ มีได้แดงที่เชียงใหม่ด้ยนะพี่หมายก็เคยอกพี่นี้ไง ฮะ อ๋อมีคัญหาอยู่ อะไรมีปัญหาอยู่ใช่คนก็เลยเคยนอมาเขาบอกเขาบอกแม่ว่าแม่ขอไปทางไทยหน่อนได้ไหมนี่นี่นี่นี่เบอร์ด้วยนี่นี่หนูรักพี่มาร์กมากค่ะ ไม่ไม่ไปไม่ไปพี่กับพี่มิวมาหาพี่มาร์กก่อนไม่ไปซีรีส์วายอ่ะเนี่ยเนี่ยจริงเหรอ เขาจะไปดูโอ้ยเขาจะแข่งกันเหรอ ดาวคานค่ะ ไม่รู้จักใครเอาจริงพี่มาไปอยู่ดาวคานมาปะเนี่ยเออผมเลยหนักหนูหนูเลยหลังเขาเกคิดสี อร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาแปรมีมีแปรมีแปรมีแปรมีแปลผิดโพผิดโพเรดียวกันเลยเคยได้ยินอยู่ใครวะใครวะชิมอนนันนนชิมอนนันนนชิมอนนันนนชิมอนชิมอนนันนนชิมอนนันนนปื้มชิมอนเฟิร์สถามไปแล้ว ไม่ได้ยินคููใครมอนซีเหรอมอนซีไม่รู้ไม่มีหนูพูดมาจฉยไหนูเห็นเขาแบบเป็นเพื่อนรักกันหนูกพูดว่าปอดูเออปอดฟูเออปอดฟูเออพี่โอมันจากคนที่จริงวะนีคือแย่โอมแต่อากิโอมได้แดงสดีได้โอมได้แดง เอ้ยโอมกับฟุกโอมฟุกโอมฟุกโอมฟุกได้แดง ใช่ ใช่ใช่ บุญเปรมบุญเปมบุญบุญเปรมเมื่อวานเขาก็ไปเกษตรแฟร์เฮ้ยเก้าเก้าใครวะเก้าเอิร์ดรู้จักไหมพี่เก้ากับเอิร์ดอ่ะ โอ้ ตายแล้วไปอยู่ดาวอะไรมาวะเนี่ยโอ้เอิร์ดอะเอิร์ดเล่นเลิฟไปเลิฟไปเชนเนี่ยก็เลิฟเลิฟแฟนไรเล่นอ่ะเอิร์ดรักอ่ะเขาเล่นเรื่องเดียวกันแล้วลูกเปิดเลิดสองคู่เนี่ยมปอเ็นพี่แทนพี่มา บอกแม่ให้หน่อยดิ แม่บอกว่าหนีกัผู้ชาย แม่คะหนูเล่นชาย เออใช่ใช่ มาร์คไม่มาร์คเนี่ยต้องโกหกแม่ว่า แม่แม่แม่แม่ต้องโกหกแม่เพื่อมาหาพี่มาร์คอ่ะส่งด้วยส่งด้วยได้ พอยจ้ะแหมเมื่อวานเขาลงไอจีบอลนี่แบบจีบกันเลยไหมบอลแท็กเพลงแบบแข่งกันแบบเพื่อนจีเพื่อสกับแท็กมีอะไรกันไม่ติดอ๋อพี่พลกับพี่พี่พี่ไม่รู้อ่ะเขาเรียกอะไรกันแ่ารีอยู่งกี้อยู่นี่แจ็คกี้อยู่น้องสันนี่ อุ้ยเน้าฮะว่าพี่ขิงจริงกับพี่โอไม่หรอแสดงว่าไม่ดูตอรี่เมื่อวานแสดงว่าไม่รู้จักไม่ใช่งวา่พี่พี่พี่ว่าเขาแบบเพลงแล้วเขาแข่งกันพี่พอยพี่พี่ขิงพลอยมั่นอัดเป็นหลัพฐาพี่พลอยอะค่ดว่าเขาแบบแท็กเพลงกัน แท็กเพลงกัน อ่ะ แท็กเพลงจีบกันเลยเหรอ แท็กเพลงจีบกัน ใช่ป่านโซดาเขามีคู่จิ้นใจ โอ้ยทำแบบนี้แล้ว ให้เสร็จแล้วพี่จริงหญิงหญิงงเอาไปทำน่น่ยเราไปอยู่ดังนี่พี่โอ๋เนี่ยยกโออมให้เลยจ้าเขินนะ สู้สีให้เฮาค่ะ โอ้รู้จักคนนี้ไอวินอ่ะพี่ไบกับพี่วินเออรู้รู้จักนะใช่ใช่รู้จักเาอ่ะไม่ว่าจะไม่รู้จักหนังใคตัวเอง่ไม่รู้นี่ไม่รู้นี่ถ่ายเลยถ่ายนเาเองไม่อะไรพี่ชายพี่ชายอาที่งตอนไหนวะที่นั่งตอนคุยกันคือโทรศัพท์ อ๋อี่โอมพพี่มาพี่มาพี่มออกไปแล้วพี่แบบพี่มาก็โทรมาเดี๋ยวก็ลงถ่ายไปเดี๋ยวก็ลงถี่มมติพี่มาออกไปนี่คือเ่องลงเลยใช่จริงซอ่อช่อไม่ามันจม่ลเี่ยไม่จัดมเป็นทุกคนถ่ายคลิปแล้วก็ลงไอจีแล้วก็ลบนะพี่พี่อยู่ในโทรศัพท์ม่ลบลบลบไปดิง้นก็ไม่บอก ดูความน่ามันของนางเมื่อวานนี้พี่หมาหน้ามันมาเมื่อวานหน้ามันเมื่อวานพี่หมา พี่หมาน้องพี่หมาหน้ามันมากพี่มาคนชั่วค่ะ ชั่วมากเลยไอ้เดียว จริงคนชั่วห้าคนชั่วอะไรห้าคนพี่มาเกียดเกียดมากอ่ะเกียดเลยอ่ะ แต่พี่สู้สู้หนูไม่ได้หรอกเขาหนูนางร้ายตัวจริงค่ะ ชอบชอบตบชอบตบไม่ไม่ตบอย่างเดียว ชอบด่าด่าเหรอนูอ่ะมันจะเหมือนพี่เลยหนูช่วอุ้ยอุ้ยเชื่อไม่ได้เลยอ่ะร้าย พี่เล่นบาไม่เป็น ที่มาสอนให้สอนหน่อยเล่นบาไม่เป็น เล่นบาไม่เป็น่ะเล่นเล่นแค่แค่กอล์ฟเป็นไม่เป็นเลยเล่นอะไรไม่เป็นเลยพี่เล่นอะไรฮะเล่นยูโดเป็นอย่างเดียวอะค่ะยูยูโดยูโดคืออะไรยูโดเดี๋ยวก็ถามมันเป็นแบบต่อสู้ะ โอ้ยรู้จักคนเนี้ยนึกว่าอยู่นึกว่าอยู่ดาวองคารแล้วไม่รู้จักเพราเมื่อก่อนเนี่ยคอนโดนะสายอะไรสายอะไรอะคะสายสีสายสีดักทางเนะโหสายกีฬาฮะจริงจริงเฮ้ยจริงเหรอโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนผมโรงเรียนหนูมันไม่มีเลยเนี่ยมีแต่วิทย์คณิตมาเราแบบคล้ายสิ่งสิ่งใช่ใช่กีฬาเป็นนักกีฬาเราว่าอันนี้อันนี้ขิงไหมเนี่ย ที่ยงก็กลับบ้านแล้วพอดีันนี้อุ้ยไม่ได้แล้ว มีคู่แข่งแล้วเจอลูกคิงกี้ไหนวะคณะกค็นวัดไง นวัดเอกฟิล์มเคยถามอยู่ในร้านแล้วบอกคณะมือเอ้ยเลยสิบเลยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ก้าปีเห็นแลก้าปี้าีใช่ไหมเก้าปีเีเกเก้าเก้าปีสล็อตไม่ไม่ก้าสิบสิบป่ะแต่ไม่ก้าถ้าถ้าอยู่ด้วยกันก็คือสี่ห้าหกหนึ่งสองสามตอนฉลามพูดหนึ่งสองสามดูคลิปจบแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะท่านผู้ชมสนุกกันไหมครับ ท่านหนูก็บอกคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าความรู้สึกกันดีกว่าความรู้สึกหลังจากที่ไปงานเสร็จใช่ไหมคือผมก็แบบตอนแรกอะไปแบบหัวเงี้ยหัวเท่าเนี้ยหัวสั้นเลยตอนนั้น เพราะว่ามันต้นเดือนพอดี แล้วโรงเรียนเขาก็ตรวจตรวจผมทุกต้นเดือนพอเราตรวจตวผมทุกต้นเดือนเราก็ต้องตัดหัวทิ้ง แต่อันนี้คือเขาไม่บังคับว่าต้องทรงนักเรียนนะแต่ว่าผมอยากตัดเพราะอากาศปี ทุกตอนนี้อากาศอุณหภูมิมันข้างเขาเรียกว่าคลายแมทเชนนอะเปลี่ยนตลอดอากาศร้อนมาก ร้อนแบบ ร้อนจนไม่ไหวว่ะ บางทีอากาศโคตรร้อนก็เลย ต้องแต่อย่างเงี้ยแหละเพื่อไม่ให้หนึ่งดูแลรักษาถ้าผมง่ายไว้แบบแบบที่ม้าปลาหุนไม่ได้ เพราะว่าหนึ่งผิดกฎระเบียบของทางโรงเรียน เพราะโรงเรียนรัฐห้ามเลย ซึ่งจริงๆ กฎหมายนี้ อันนี้ออกนอกเรื่องนิดนึงกฎใหม่เนี่ยเขาให้ไว้ ไม่เกินตีนผมอะตรงนี้ก็ห้ามเกินตีนผม นี่ก็ห้ามเกินตีนผม นี่ก็ห้ามเกินตีนผมตีนผม ก็คือรองทรงนั่นเองรองทรงเตี้ยนะ แต่ตรงเนี้ยจะเกินก็ได้เขาไม่ห้ามตรงเนี้ยดับมึงอยากเอาไว้ยังไงก็ได้ แต่ตัวนี้ห้ามเกินตีนผม ตีนผม ตีนผมนะ แบบมาแบบที่มาร์คบาหุนทำอยู่คือผิดระเบียบของกฎของทางโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนรัฐจะแบบจะแบบนี้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยโทษโรงเรียนรัฐบาลจะเป็นแบบเนี้ยส่วนแบบนี้มาก็คือแบบผิดระเบียบ ของทางกระทรวงกฎกระทรวงเขาไม่ไว้แบบนี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากทางกระทรวงเท่านั้นไอ้ทางโรงเรียนแต่โรงเรียนเอกชนนี่ อันนี้ก็ไม่รู้ไม่สามารถเก้าไก่ได้นะจ๊ะแต่โรงเรียนรัฐต้องแบบนี้เท่านั้น เออได้เลยเราเข้าเข้าเรื่องกันต่อ เรามาล่องเรื่องมานิดนึง ก็คือห้ามเลินตีนผมโอ้ย ห้ามเลยตีนเนี่ยตีนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีนผมเนี่ยตีนผมห้ามเลยตรงเนี้ยนี่คือตีนผมห้ามเลยนะจ๊ะ งั้นกลับเข้าเรื่อง ก็คือหลังจากนั้นเราก็นี่คือความสุขก็เออดี เราได้เจอศิลปินที่เราชื่นชอบมา ก็นิดนึงเนาะ นิดนึงเพราะนานทีมันเหมือนแบบ ด้วยความที่ว่าโลกมันเสรีมากขึ้น โลกมันมีเทคโนโลยีมากขึ้น มันทำให้เลยเกิดบ้านขึ้นมา ทำให้เราสามารถเขาก็จะมีงานเวลาเจออยากนัดเจออะไรเขาก็นัดเจอได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นโดยไม่มีข้อกระหาอะไรมากขึ้น นะเขาเลยสะดวกมากขึ้น ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจมากขึ้นเราก็ได้ไปเจอศิลปินมากขึ้นจนเพื่อนผมว่าทำไมไม่ชวนกูบางทีก็บอก บางคนก็อย่างเงี้ยเนาะมันก็ดีรู้สึกดีแต่เสียเรื่องเดียวตลกนิดนึงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะจ๊ะคลิปที่สองก็คือคลิป คลิปงานวันเกิดพี่มาร์คเอองานมาร์คปาหุ่นไม่องเรียกพี่เนาะไม่เรียกพี่นะอย่าว่านะอย่าว่าว่าไม่เรียกว่าต้องเรียกพี่นะขนาดน้องเกิดคนละปียังไม่เรียกยังไม่เรียกผมว่าพี่เลย แล้วผมขนาดปีเดียวกัน คงไม่ต้องเรียกว่าพี่หรอกเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันไปดูกันเลย งานมันเกิดมาร์คปาหุ่นนะจ๊ะ วงเล็บเอาละหมาดมากกว่าเดิมอีก ไปชมกันเลยเ่ยห่อกาเ

กูจะอัดทีหาพี่โอเลยฝากถึงพี่โอครับฝากถึงพี่โอครับพี่โอสตาร์เตอร์ครับ ไม่ต้องกลัวครับตามไปคุณยิงไม่ถึงมือกูก็พร้อมครับใส่ข้นงเดียวก็เดินหน้าจะไปดูเกมอะไรหาไม่มีเกมเสร็จคนเล่นน่ตจะเป็นวัน ีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเราเค้กอ่ะเลขที่ตัวเองมีอยู่อ่ะจำด้วยนะว่าเลขอะไรเพราะว่าเดี๋ยวน้องแรนดอมไปเจอเลขใครก็จะได้ของไม่ใช่เลขแบบแต่คือหมายถึงว่าอันนี้นตัวแรแต่จำเลขสิบ กูก็ไม่ค่อยอีนี้มากไม่ค่อยสีเรียสขนาดมันเกดกูไม่สีเรียสเลยครับไม่กูก็แก่แล้วห้าสิบแล้วโอ้ยไอ้เรียกกันอยู่กันนางยาฟ้าดาราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เรือหมดกี่โมงทุ่มหนึ่งตกเโมงครึ่งก็ไม่ทุ่มหนึ่งนี่ยังมีรถตู้ที่เราลงทุนสดมันสดห้าสิบ 能说。 ก่อนสอบเรียนเขาสอบำเจเทียนไม่้นอพี่นั่นกูไม่เอาเลยนะแล้วกะทสู้ตัวโอุ้ณเบื่อให้ไปเนสองห้องอื่นบ้าง พักก่อนเก่งวันนี้ของหนักมากครับ

Coelho มาเรียนรามคำแหงสิพี่ ไม่มี ไม่มี ไม่มีพี่ด้วยที่มาเรียนด้วยอ่ะพี่ไม่ฮะโอ้ ไม่สิไม่จบยากหรอกห้าปีเอง กูจะรีบกลับเอ้ยไม่ได้น้องกูร้องไห้กูจะรีบเสียงมองม้งปิ้งใช้สามชามะนาวขอหนึ่งได้ไหมโอ้โหคุมขาไม่อยู่ไม่รู้จะคุยอะไรถามหวยก็ได้หวยก็ไม่ออกเฮ้ย เ้า่หนเีชื่อพี่ไม่ได้ค่ะมนาัมีอยู่คนนึงอ่ะที่มาขอกับแม่ใช่ไหม มีใครที่ว่าออหนูที่หนูลงทะเบียนไหมลงยงยังนั่นนี่นี่คนนี้ยังไม่ลง อี้ยงมังมหกเารัอลอ้ไม่ได้หกมพักก็มารักกระเบิร์ค่ะชื่อเล่นสมัยดีกว่า กลับบ้านทันไหมวเนี่ยกลับไปเป็นชุดทันไหมเนี่ยแม่แม่กลับบ้านไม่เปลี่ยนชุดได้มั้ยงชื่อชื่อจริงชื่อหวานเหมือนกัน คูดลืมดูกองยอยักษ์สลิดสลิดแล้วก็หอจะริเวอร์แวโอเคค่ะขอบคุณนะคู้ปวดหลังโอ้ยขอโอ โอ้พี่มาร์คหนูก็หนูก็เตรียมเนี่ยโ้หอมปเนี่ยน้ำหอมอะไรเนี่ย น้ำหอมเนี่ย น้ำหอมเนี่ยองก็สั่งเดอดับมือแมงสองพันพี่ก็สั่งค่ะซึ้งพี่ก็ซื้อเลยทุกอย่างเราทำสะอาด มีสิบสองคนรู้สึกก็สองไม่จะรูปพอมันก็คงแบนเป็นไทยหมู่ ยยอมใจมากอยู่วันนี้วันดีครับผม โอ้ยก๊อฟพี่โดพี่โดคิวยี่สิบสี่ป่ะเริ่มกูแกแล้วกูจะแกกับมามาบอกีลงมาหาจากเียงม่หนอยี่ยี่ยูยี่ยูยี่ งมาหาจากเชียงใหม่หน่อยยูยี่ยูยี่ยูยี่เช่นเช่นมาดูกูต้องนั่งรถมีไงรถมีมา บางคำมันไม่มีบางคำไม่มีปุ้ยน้ำหนักิงกูไปสุดกับลูกเท

จ้าเป็นยังไงบ้างจ้าหลังจากเราดูคลิปที่สองเป็นไงสนุกกันไหมเออก็สนุกมากแต่ว่าเสียดายแบตก็เหลือไม่เยอะเหลือน้อย เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะตอนที่ไปถ่ายอ่ะแบตเหลือไม่เยอะ ต้องชาร์จไปถ่ายไปชาร์จไปถ่ายไปก็เลยมันเหมือนแบบแบตมันก็ไม่เยอะอะไรเราก็เลยอ่ะไว้ถ่ายมาเยอะเนาะ แบตมันน้อยมาก มากเลย แต่เราก็รู้สึกสนุกอะ่ะเพราะเพราะแอดมินก็ใจดีแจกน้ำฟรีห้าบาทนะจ๊ะแจกน้ำฟรีห้าบาท ก็ไปกินนั่นกินนี่ผมก็ยังเดินไปเซเว่นเดินไปหาอะไรกินเดินไปดนมอ แต่กลับเกือบไม่ทัน คือพูดง่ายว่า ว่าประมาณแบบจริงๆอ่ะจะมืดกว่านี้อีกเหมือนอันที่แล้วอ่ะ จัดประมาณมืดกว่า ประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงหนึ่งที่ไม่ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดงานเพราะหนึ่งงานจัดเย็น เย็นก็ข้างเย็นมาก อยู่พอสมควร แล้วผมก็ต้องรีบกลับผมต้องลั่งเรือกลับ แล้วไปไล้นั่งรถเมล์กับปิ้งโอ้โหเหนื่อยมาก รอบเนี้ยก็นั่งรถเรือกลับไปนั่งเรือกลับ เพราะตอนนั้นอ้าวหกโมงครึ่งแล้ว ผมไปอ้าวผมก็ไปดูในเว็บไซต์ว่าเรือวิ่งวันเสาร์กี่โมงเขาบอกว่าวิ่งหนึ่งทุ่มอ้าวหนึ่งทุ่มอีหาวีบเลย วิ่งเลยวิ่งเลย รีบเดินเดินแล้วก็วิ่งเข้ามอสวไปแล้วก็รีบขึ้นเรือไปนรีงเรือกลับ นั่งเรือกลับไปลงตรงเดอะมอลล์บางกะปิไปใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีประมาณทุ่มนิดๆไปถึงเดอะมอลล์บางกะปิก็คือพอไปถึงเดอะมอลล์บางกะปิเสร็จ โอ้เนะ่รีบวิ่งเลย วิ่ง เพราะว่ารถเมล์หนึ่งเก้าเจ็ดเที่ยวสุดท้ายในสภาวะ ทั้งปกติและเคอร์ฟิวในเวลาห้าทุ่มถึงตีสี่เนี่ยไอตีสามเนี่ย รถเมล์197จะออกตีสี่ครึ่ง จนถึงสองทุ่ม ซึ่งในสภาวะปกติเนี่ย เวลา 197 จะออกเวลานี้อยู่แล้ว จะไม่ออกขยายเพราะว่าหนึ่งไม่รู้เพราะว่าหนึ่งคนพอมันดึกแล้วอ่ะ ดึกมากอ่ะมันจะไม่มีคนออกมาแล้วไง พอสามทุ่มตรงเนี้ยหน้าหมู่บ้านเนี่ย ตรงถนนใหญ่เงียบกริบก็เลยเราจะวิ่งเที่ยวท้ายสองทุ่มก็เลยเราต้องรีบไกลรีบกลับ ก็เกือบประกาศกันไม่ทันอ่ะเพราะว่าต้องนั่งรถเมี์ต้องนั่งรถเมี์โอ้โหเข้าไปว่ามีนอีก คือต้องรีบมากอ่ะเพราะว่ามันพอมันเหลือแค่ชั่วโมงเดียวแล้วรถเมล์หนึ่งเก้าเจ็ดบางทีก็ต้องเผื่อเวลาไปดักตรงปลายทางตองสอนทุ่ม ตรงที่เราจะลงคือโรงพยาบาลสินแพทย์คือสองทุ่มถ้าเกินสองทุ่มปุ๊บ อ้าว ไม่ทันแน่ ๆ เลย เพราะว่าบางที รถเมล์อ่ะเขาวิ่ง พอคารับาปุ๊บวิ่งไปวิ่งกลับเลยแต่ เพราะว่าบางที คนกลับบ้านเยอะ คนกลับบ้านอ่ะสองทุ่มปิดเงียบ แต่ถ้าฝั่งที่นั่งคือวนขวาเนี่ยคนจะเยอะเขาจะรู้แล้วไงว่ามันหมดเวลาแล้วแค่นั้นแหละ จบแต่รู้สึก ก็ดีนะกินฟรีอยู่ฟรีคุยฟรีสะดวกสบายคุยฮาเฮฮาสบายเหมือนเดิมแต่อาจจะนั่งลำบากลำลำบากลำบนเลยมันเหมือนมันนั่งฟังพระเทศอ์เจริญพรอันโมทาทุกนโมทามี ประมาณนั้น อันนี้คือลำบากหน่อย เพราะว่ามันอยู่ในร้านอเมซอนหลังแอมกีตึกแกมมี่ก็คือตีแกมมี่เพรสนั่นแหละนะจ๊ะ งั้นเดี๋ยวเราจะขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ พบกับผมเดอมี่สี่พย ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ พบกับผม โดมี่สี่พยาได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับ ครับ เจอกันใหม่ในครั้งต่อไป สวัสดีครับ ขอบคุณครับที่ ดูคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ